สวัสดีค่ะ ในบทเรียนที่ผ่านมาทำให้เรามีห้องเรียนพร้อมผู้เรียนอยู่ในห้องเรียนที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราคงต้องเรียนรู้ในการที่จะสร้างแบบทดสอบกันสักทีนะคะ มาเรียนรู้การสร้างคำถามแบบเลือกตอบกันเลยนะคะ เราสามารถสร้างคำถามของพลิกเกอร์โดยเข้าสู่ระบบและเปิดไปหน้าหลักของพลิกเกอร์จากนั้นให้คลิกเมนู New Set ด้านซ้ายมือ พื่อทำการเพิ่มคำถาม ระบบจะปรากฏหน้าต่างใหม่ Untitled Set มีเมนูให้ใช้งานดังนี้ Untitled Set ใช้แสดงชื่อแบบสอบถาม ซึ่งครั้งแรกที่เราเลือก New Set จะปรากฏหน้าต่าง Untitled Set ก่อน ให้เราพิมพ์ชื่อแบบสอบถามแทน Untitled Set จากนั้น ให้เลือกรูปแบบของคำตอบ ซึ่งมีให้เลือก 2 รูปแบบในบรรทัดถัดมา ได้แก่ เลือกเกรด เมื่อต้องการคำถามที่ตั้งมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว หรือเลือกเซอร์เวเมื่อเป็นการสำรวจไม่มีถูกหรือผิด จากนั้นตั้งคำถามโดยคลิกที่ Click here to edit question ระบบรองรับการใส่รูปภาพในคำถามได้ เราเพิ่มรูปภาพในคำถามโดยคลิกที่สัญลักษณ์รูปภาพ ระบบจะให้เลือกไฟล์รูปภาพ เมื่อเราเลือกไฟล์รูปภาพ เสร็จแล้ว ระบบจะแสดงรูปภาพที่เลือกเป็นส่วนหนึ่งของคำถาม ต่อมาให้ใส่คำตอบที่เป็นตัวเลือกตรงช่อง คลิก here to edit กรณีที่เราคลิกเลือกรูปแบบคำตอบแบบเกรดไว้ ช่องคำตอบจะแสดงไว้ 4 ตัวเลือก หากเราต้องการลดตัวเลือกให้น้อยกว่า 4 ให้ชี้เมาส์ที่ตัวเลือกที่ต้องการลบ แล้วคลิกเครื่องหมายกากบาท ระบบจะลบตัวเลือกนั้นทันที จากนั้นให้สังเกตปุ่มด้านล่าง ชัฟเฟิลชอยส์เป็นการระบุคำตอบแบบถูกและผิด หลังจากที่เราพิมพ์ตัวเลือกสำหรับการตอบครบแล้ว ให้คลิกตรงปุ่มด้านหน้า ซึ่งเป็นข้อคำตอบ เพื่อระบุว่าคำตอบนั้น คือคำตอบที่ถูกต้อง เมื่อคลิกแล้วตัวเลือกนั้นจะเป็นสีเขียว หากต้องการแก้ไขคำตอบ ให้คลิก Shuffle Choice ซึ่งอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับ Set as True False สุดท้ายเมื่อเราต้องการเพิ่มคำถาม ให้คลิกเมนู เพิ่มคำถาม ตรงเครื่องหมายบวกด้านบนซ้ายมือ หรือคลิก Duplicate เพื่อสำเนาคำถามที่สร้างไว้ และคลิก delete หากต้องการลบคำถามนั้น แล้วคลิก add to queue เพื่อเพิ่มแบบสอบถาม เป็นอย่างไรบ้างคะ สร้างแบบทดสอบได้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะ อย่าลืมเรียนรู้ในเรื่องการเพิ่มแบบทดสอบเข้าห้องเรียนต่อนะคะ เมื่อเราสร้างแบบทดสอบไว้แล้ว ระบบจะเก็บไว้เป็นแบบทดสอบในส่วนกลาง เราจะเรียกใช้ไม่ได้ จนกว่าเราจะเพิ่มแบบทดสอบนั้นเข้าห้องเรียน เรามาเรียนรู้การเพิ่มแบบทดสอบเข้าสู่ห้องเรียนกันเลยนะคะ เราสามารถเพิ่มแบบทดสอบเข้าสู่ห้องเรียนได้ 2 วิธีดังนี้ วิธีที่ 1 คือการเพิ่มในขณะที่สร้างแบบทดสอบ ดำเนินการโดย คลิกที่เมนู add to queue ด้านบนขวามือของหน้าจอ จากนั้นจะปรากฏเมนูดอ o ดาว w แสดงรายชื่อห้องเรียนที่เราได้สร้างไว้แล้วในระบบ ให้คลิกเลือกห้องเรียนที่ต้องการ เมื่อเราเลือกห้องเรียนแล้ว จะปรากฏชื่อห้องเรียนอยู่ก่อนเมนู add to queue ด้านบนขวามือของหน้าจอ วิธีที่ 2 การเพิ่มโดยไปที่หน้าหลัก คลิกเมนู Your Library จะปรากฏรายละเอียดแบบทดสอบด้านขวามือ จากนั้นให้คลิกเลือกแบบทดสอบที่สร้างไว้ จะปรากฏรายละเอียดแบบทดสอบด้านขวามือ ให้เลือกเมนู Add to Queue ด้านล่างขวาของหน้าจอ แล้วคลิกเลือก ห้องเรียนที่ต้องการบรรจุแบบทดสอบไว้ ระบบจะเพิ่มแบบทดสอบนี้เข้าเก็บไว้ในห้องเรียนที่เลือกทันที เป็นอย่างไรบ้างคะ เริ่มสนุกกับการใช้งานกันแล้วใช่ไหมคะ ก่อนใช้งานจริง อย่าลืมไปดาวน์โหลดการ์ดพลิกเกอร์กันก่อนนะคะ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ในบทถัดไป สวัสดีค่ะ